สวัสดีครับญาติธรรมทั้งหลาย คือวันนี้เราก็ได้ทราบข่าวว่า หลวงปุรี กุศลทะโล ได้มรณภาพลงนะครับผมณนะวัดป่า ภูผาแดง ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นะครับผม หลวงปู่ลีท่านก็ได้ละสังขารในเวลา 15.07 น นะครับผม หลวงปู่ลีท่านก็ได้อายุ 96 ปี 69พรรษา ครับผมครับ คือทางเราก็ได้ทราบข่าวและก็รีบขับรถมาทันทีครับผม ทางเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากระยะเวลาในการเดินทางของทางเรานั้น 4 ชั่วโมงกว่าที่จะมาถึงวัดหลวงปุรีนะครับผมเขานะครับผม ก็ก็เข้าเขตแดนวัดแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ว่าเราไปกราบไหว้ ประสบของท่านนะครับผมครับ คือตอนนี้ทางผมก็มาจากยโสธรนะครับ ได้ทราบข่าวว่าหลวงปู่ลีนะครับผม ท่านได้ละสังขารเมื่อตอนบ่ายสามนี้นะครับ คือทางผมก็เลยรีบมาด่วนทันทีเลย อนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปกราบไหว้พระศพของหลวงปู่ลีนะครับผมก็ในปีนี้ก็ถือว่าเราสูญเสีย พ่อแม่ครูอาจารย์เรามาเยอะมากครับผมครับ ก็ถือว่าเสียใจเป็นอย่างมากครับผมที่พ่อแม่ครูอาจารย์ของเราได้ดับขันนิพพานไปในปีนี้ถือว่าเยอะมากครับผม ตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา และพระอาจารย์ของเราก็ได้ทำพระเมมขององค์หลวงปู่ลีนะครับผมครับก็ท่านเพิ่งเสียตอนบ่ายสามที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ก็ถือว่าเร็วมาก ๆ และพระเมรุเมมของท่านก็ก็ได้ทำแล้วนะครับผมครับก็ได้ทราบข่าวจากอัปเดตทาง Facebook ว่าหลวงปู่จันเรียนได้เป็นประธาน ในการทำศพขององค์หลวงปู่ดี และได้บอกจุดของพระเมมขององค์หลวงปู่ลีนะครับ ว่า อยู่ต้องอยู่ตรงจุดไหนอะไรครับผมประมาณนี้ครับ คือตรงส่วนที่เรากำลังเดินไปนี้ก็จะไปกราบไหว้พระศพขององค์หลวงปู่ลีนะครับผมขึ้นไปด้านบนนี้นะครับผม ก็ถือว่าคนมาเยอะมากนะครับ คือตอนที่เราได้ขึ้นมานั้นขับรถขึ้นมานั้น ก็ถือว่าญาติธรรมทั้งหลายได้ทราบข่าวกัน ก็รีบมากันเยอะมากครับผม พอดีหลวงปุรีก็เพิ่งละสังขารเมื่อตอนบ่ายสามสถานที่ต่างๆก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าพระอาจารย์ท่านกำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่ครับผม พอดีเราเราก็มา ก็ถือว่ามาเร็วนะครับผม คือเราได้เดินทางจากยะโสธรมาตั้งแต่4โมงเย็นจนมาถึงประมาณทุ่มกว่า ก็ก็ถือว่ามาให้ทันเหตุการณ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เร็วที่สุดนะครับผมครับ คือตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็กำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่ครับผม ตอนนี้พระอาจารย์ท่านก็กำลังทำพระเมมอยู่นะครับผมครับก็ถือว่าเร็วนะครับผมก็ถือว่าเร็วมากแล้วก็กำหนดการของอองค์หลวงปุรีนะครับผมคือคือทางทางเราได้ทราบข่าวจากพระอาจารย์ท่านว่าจะเอาไว้อาทิตย์หนึ่งก็คือจะถวายพระเพลิงเป็นวันอาทิตย์หน้าครับผมเป็นอาทิตย์หน้าครับผม ก็ได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับผมถ้ามีกำหนดการเปลี่ยนแปลงอันใดเดี๋ยวทางเราจะมาแจ้งข่าวให้ญาติธรรมทั้งหลายให้ทราบกันนะครับผม ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนย้ายพระศพขององค์หลวงปู่ลีนะครับผม ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งก่อนนะครับผมครับ เพราะว่าจะได้เตรียมสถานที่จัดสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนครับผม ระอาจารย์ท่าน ก็คือก็รีบมาเหมือนกันนะครับหลาย ๆวัดหลาย ๆ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รีบมากราบไหว้สักการะองค์หลวงปู่ลีนะครับผมก็ถือว่าเดินทางมาเยอะมากๆครับผมตอนนี้ก็นำพระศพขององค์หลวงปู่ลีนะครับผมไปไว้ตรงกุฏิของท่านนะครับผม ็จะไปนอนรีสอร์ทตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับที่พักก่อนนะครับผม พอดีพรุ่งนี้ทางเราก็จะมากับองค์หลวงปู่ลีอีกรอบหนึ่งครับผมครับ ทางเราก็ขอฝากญาติธรรมทั้งหลายกดติดตามทางช่อง YouTube ของเรานะครับผม เผื่อว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ละสังขาร หรือว่าทางเราได้ไปแสวงบุญที่ไหน ทางเราก็จะมาแนะนำญาติธรรมทั้งหลายนะครับผม